พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอน น้ำสะอาดเพื่อเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด พื่อการบริโภค สวทช และหน่วยงานพันธมิตร จึงร่วมสนองพระราชดำริ โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค ภายในชุมชนอย่างยั่งยืนครับ สวทช ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพ ภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ให้มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภคกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมมือทางวิชาการกับสวทช โดยขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างอาคารบ้านน้ำดื่ม ระบบอัลตราฟิลเทชัน UF นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสมุนไพร รักน้ำโดยได้รับงบประมาณ จากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรพกสสร้างต้นแบบการ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชน วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์จัดการการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจร พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000